ฮึบสเก็ตเตอร์สามตัวขาดอีกตัวเดียวเองไอชิดโคเอ้ยเสียดายเสียดายเดี๋ยวลองเชิงนอกฟรีกันแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยยัดฟรีกันนะครับผมนะ ขอลองเชิงก่อน โอ้โหตัวคูณคูณสิบมาจังหวะนี้ โอ้โหแล้วหลอย่างนี้ สวยงามแน่นอน ดอกนี้น่าจะสวยงามแน่นอนนะครับเมื่อนะเต็มกราปายเอาเรื่องมาหมับเข้าให้คูณสิบนะ โอ้โหนี่ขนาดนอกฟรีนะเพื่อนนะซปเปอร์เมกาไปสามร้อยเก้าสิบสองบาทเช็ดเค นอฟียังมาโหขนาดนี้ในฟีจะขนาดไหนลองเบ็ดสิบกันไปเลยละกันนะครับนะจับไปเลยละกันฟีเจอหมับเขาให้ไปมามามาโหผมเพิ่งเคยเจอแบบนอกฟีไหลดีขนาดนี้นะครับนะผมว่าวันนี้มาชัวร์ผมว่าวันนี้มาชัวร์ลองดูครับผมโอ้โหแล้วดูมาถึงก็ไหลเลยแล้วมาถึงก็ไหลเลยไง มาถึงแม่งก็ไหลไปเลยไงเอ้ยเกินไปเพื่อนเกินไปคูณหก หมับเข้าให้ครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาเลยครับผมดอกแรกก็เมกะไป 414 บาทเลยนะชิคกี้มาดีจริงเว้ยมาดีจริงเว้ยเอาเรื่องจัดจัดบอกเลยแล้วดูตัวคูณแล้วดูตัวคูณมันคูณสิบไปแล้วเช็ดโคกเอ้ยมาดีจริงมาดีจริงขอแบบจังหนับเลยเพื่อนโอ้โหคูณ 19 ไปแล้วนะเพื่อนนะจังหวะนี้นะ อุ้สิบเก้าไปแล้วแล้วมันแตกอุ้ยฟีในฟีซะด้วยไงแล้วประเด็นคือมันฟีในฟีซะด้วยไงโอ้ฟีในฟีแบบห้าตัวเช็ดเคฟีในฟีแบบสเก็ตเตอร์ห้าตัวนะครับเพื่อนนะโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะนะสปีดวินเนอร์มันมาโหดเกินเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่าจุกจุกครับผม ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นสปีดวินเนอร์นะเมื่อสามารถตามผมมาในเมนที่ฝักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับนะมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะหูบอกเลยว่าจังหวะนี้ต้องแบบต้องรีบตามมาน่ละจริง แม่งแตกดีเกิน โอ้โหเลยดูตัวคูณหนีเมื่อไรดูตัวคูณนี่ สุดจัดอะโอ้โห คูณ 40 ไปแล้วนะเมื่อนะเท่าแตกดอกหนึ่งนะบอกเลยว่ารู้เรื่อง ตัวเล็กตัวนั้นก็คือรู้เรื่องหมดนะ เออรอรถมาอย่างนี้ก็สวยงามแน่นอนอารามแท้ไรตะลึงน็อตว่าไงน็อตไข่ควงนะไข่ควงอ่ะอุ้ยขาช่องแรกไปช่องเดียวไม่งั้นนะมึงไทยขายควงช่องแรกมานะมึงงูเรื่องอ่ะ แต่ไม่กะซูเปอร์ไม่กะไปหกร้อยบาททั่วนะเมื่อกี้ คูณ 49เพื่อนคูณ49ไปแล้วเฮ้ยคูณ50แล้วเนี่ย คูณ50ไปแล้วนะจังหวะนี้นะ59หมับเอาให้ไปเช็คกี้คูณ59อะไรขนาดนั้นวะน้าโอ้โหผมผมกุ้มขมับเลยเพื่อนมันเกินไปวะมันเกินไปวะขออีกดอกหนึ่งมาขออีกดอกหนึ่งแบบเน้นเน้นมาขออีกดอกเดียวอ่ะพอเลยขออีกดอกเดียวพอใจเลยคูณ65เนี่ยเอาหน่อย เอาหน่อยดอกสุดท้ายว่าไง